คำว่าากา n แปลว่าจากคำว่าจับแปลว่าเวลา คำว่าลากีแปลว่ากว่า อีกครั้ง คำว่า bagasi แปลว่ากระเป๋า คำว่า selama แปลว่าสำหรับ คำว่า dua แปลว่าสองคำว่า di เป็นคำบุพบท แปลว่าที่